และตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงหัวข้อสุดท้ายของสัปดาห์ที่ 3 แล้วนะครับหัวข้อย่อยในสัปดาห์นี้เดี๋ยวค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับนักศึกษาอย่าเพิ่งท้อนะครับก็หัวข้อสุดท้ายที่เราจะเรียนกันนะครับก็จะเป็นเรื่องของหลักการออกแบบภาพสัญลักษณ์ ในสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่ 2เนี่ยเราเคยได้เรียนของเรื่องของการจัดวางองค์ประกอบ ในการออกแบบไปแล้วนะครับ เช่นเรื่องของการเน้นใช่ไหมครับ จะมีเรื่องทฤษฎีกฎ 3 ส่วนนะครับที่ใช้ในการเน้นภาพวัตถุที่เราจะต้องการเน้นนะครับ แต่ในหัวข้อนี้เนี่ยหลักการออกแบบภาพสัญลักษณ์เนี่ยอาจารย์ก็จะขอเน้นไปที่การออกแบบโลโก้หรือว่าตราสัญลักษณ์นะครับ เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะครับหลักการออกแบบภาพสัญลักษณ์ ต่อไปอาจารย์ขอใช้คำว่าโลโก้แล้วกันนะครับมันพูดง่ายดี จริงๆก็จะมีคำว่า combination mark คำว่า letter mark คำว่า mascot อะไรเยอะแยะเลยนะครับ แต่อาจารย์ขอใช้คำว่าโลโก้นะครับ หลักการออกแบบโลโก้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด 4 ข้อด้วยกันนะครับ อันแรกเป็นต้องมีแนวคิดที่ดีนะครับ อันที่ 2 ต้องสื่อความหมายได้ชัดเจนนะครับ อันที่ 3 ในกรณีที่มีภาพประกอบก็ต้องทำให้ภาพนั้นเนี่ยเรียบง่ายโดยการลดทอนรายละเอียดนะครับ สุดท้ายก็ต้องมีคุณค่าทางความงาม แล้วก็มีเทคนิควิธีที่ดีนะครับ ข้อแรกเลยมีแนวคิดที่ดีคืออะไรครับ มีแนวคิดที่ดีก็คือในการออกแบบโลโก้อะไรสักอย่างหนึ่งนักศึกษาก็จะต้องมีที่มาที่ไปไม่ใช่ออกแบบมาแบบมั่วๆนะครับ อย่างเช่นโลโก้นี้ อันนี้คือเป็นที่มาของโลโก้ ห้างสรรพสินค้า ห้างหนึ่งครับ ห้างนั้นก็คือเซนทันนะครับเซนทัลแปลว่า แปลว่าศูนย์กลางนะครับ ดังนั้นที่มาของโลโก้ก็คือเป็นลูกศร 4 อันกำลังพุ่งเข้าสู่จุดตรงกลางนะครับ เลยทำให้กลายเป็นโลโก้เซนทันที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับ ซึ่งจุดตรงกลางก็จะกลายเป็นตัว C นะครับก็ย่อมาจากเซ็นทรัลนะครับนี่แหละคือโลโก้ที่มีที่มาที่ไปมีแนวคิดที่ดีนะครับหรือต่อมาโลโก้ Amazon นะครับ Amazon เป็นเว็บที่ขายสินค้าออนไลน์นะครับมีตัวอักษร amazon com และที่สำคัญมีลูกศรชี้ตั้งแต่ตัว A ไปถึงตัว Z นั่นหมายความว่าเว็บนี้ขายของ ทุกอย่างที่มีในโลกนี้ครอบคลุมตัวอักษรตั้งแต่ A ถึง Z หมดเลยนะครับ คุณอยากได้สินค้าอะไรนะครับ คุณก็เข้าไปที่เว็บ Amazon มีของครบจบที่เดียวนะครับ หรืออันนี้โลโก้เฟดเด็กเนาะ เราเคยเจอแล้วนะครับเฟดเด็กเป็นบริษัทขนส่งสินค้านะครับ ระหว่างตัว E กับตัว X เห็นไหมครับว่ามีลูกศรชี้ไปทางขวานะครับ เราเคยเรียนไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้ว บางคนนี่ยังหาไม่เจอเลยว่าลูกศรออยู่ตรงไหนนะครับ เดี๋ยวทีมงานช่วยขึ้นกระพริบกระพริบให้อาจารย์ด้วยนะครับว่า ลูกศรตรงนั้นอยู่ตรงไหนนะครับ อ่าแบบนี้นะครับนี่คือลูกศรที่ซ่อนอยู่ในโลโก้เฟเด็กนะครับ นอกจากภาพสัญลักษณ์จะต้องมีแนวคิดมีที่มาที่ดีแล้วนะครับภาพสัญลักษณ์ที่ดีเนี่ยก็จะต้องสื่อความหมายได้อย่างชัดเจนด้วยนะครับสื่อความหมายได้อย่างชัดเจนในที่นี้ก็หมายถึงว่าเวลาเราเห็นภาพสัญลักษณ์นั้นในครั้งแรกเนี่ยเราจะต้องรู้ทันทีว่ามันคือสินค้าอะไรมันคือป้ายที่ต้องการบอกอะไรกับเรานะครับ อย่างเช่นป้ายนี้ครับถ้านักศึกษาขับรถไปที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ แล้วไปเจอป้ายที่มีรูปกวางแสดงว่าใกล้จะถึงวันคริสต์มาสแล้วหรือเปล่า มีเซนตาคอร์สยืนรอเราอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าครับ ไม่ใช่นะครับแสดงว่าแถวนี้เนี่ยมีกวางสัญจรผ่านไปมานะครับคุณต้องขับรถให้ระวังนะครับ หรืออันนี้เป็นโลโก้ของสวนสยามทะเลกรุงเทพนะครับอันข้างบนเป็นโลโก้เก่านะครับเขาก็ใช้เป็นภาพคลื่นน้ำเนาะเพราะว่าสวนสยามเนี่ยให้บริการเกี่ยวกับทะเลเทียมทะเลกรุงเทพนะครับก็ใช้เป็นรูปคลื่นน้ำ แสดงว่าที่นี่ก็ต้องมีสวนน้ำนะครับและต่อมาสวนสยามก็ได้รีแบรนด์ใหม่นะครับเป็นสยามพาร์คซิตี้ เขาก็ใช้เป็นรูปกล่อง 5 กล่อง 5 สีนะครับ เป็นกล่องเก็บความสนุก ถ้าดูดีๆจะมีรูปไดโนเสาร์ มีเป็นสไลเดอร์ เป็นหอคอย เป็นรถไฟเหาะเป็นม้าหมุนอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับ โลโก้นี้ก็สื่อถึงว่าถ้าคุณไปที่สยามพาร์คซิตี้นี่ก็จะได้เล่นอะไรที่หลากหลายนะครับ หลักการออกแบบภาพสัญลักษณ์ที่ดีนะครับ นอกจากที่จะต้องมีแนวคิดที่ดี มีการสื่อความหมายได้ชัดเจนนะครับ บางทีเนี่ยภาพไหนที่มันมีรายละเอียดที่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับ เราก็จะต้องทำการลดทอนรายละเอียดของภาพลงนะครับ การลดทอนรายละเอียดของภาพเนี่ย ภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า symbolization นะครับ นักศึกษาจำคำนี้ไว้ให้ดีนะครับคำว่า symbolization คือการลดทอนรายละเอียดของภาพ อย่างในภาพตัวอย่างนี้เป็นโลโก้ของ ไส้กรอก CP นะครับ เห็นไหมครับว่าในตัว C มันมีเป็นรูปไก่ด้วยนะครับ จริง ๆ แล้วไก่เนี่ยมันมีทั้งปีก มีทั้งงอน มีทั้งตา มีทั้งขา เล็บอะไรเยอะแยะเลย แต่อย่างในรูปนี้ที่อยู่ในรูปตัว C เนี่ย ไก่มีรายละเอียดเยอะไหมครับ ไม่มีเลย เป็นแค่ตัวกลมๆ แล้วก็มีงอน มีปากนะครับนิดเดียวเอง มีตาอยู่จุดหนึ่งแต่เรารู้ว่าเป็นรูปไก่ นะครับรวมถึงรูปหมูเหมือนกัน รูปหมู ก็มีแค่หู มีแค่ปาก จมูก ตา มีนิดเดียว ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรที่ซับซ้อนนะครับ แต่เราก็ดูออกว่ามันเป็นรูปหมู นี่แหละนะครับ คือการลดทอนรายละเอียด หรือว่า symbolization นั่นเองนะครับ หลักในการ symbolization นะครับเขาก็บอกว่า 1คุณควรที่จะจับจุดเด่นของภาพให้ได้นะครับ อย่างเช่นถ้าไก่จุดเด่นของไก่ก็คือหงอนเนาะ หมูก็อาจจะเป็นตรงจมูกมันนะครับต้องต้องมองให้ออกว่าจุดเด่นของภาพที่เรากำลังจะลดทอนเนี่ยมันคืออะไรนะครับ อย่างที่ 2 ก็คือ พยายามสร้างเป็นภาพใหม่โดยใช้องค์ประกอบพื้นฐาน เช่น จุดเส้นระนาบอย่างที่เราเคยเรียนไปแล้วนะครับ อย่างที่3ก็คือทำให้ภาพเนี่ยมีรายละเอียดน้อยที่สุดแต่ยังคงความหมายของภาพไว้นะครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการ symbolization นะครับ อันนี้เป็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเห็นไหมครับ จริง ๆ มันก็มีลักษณะที่เป็นมิติ มีรู มีอย่างตรงพานข้างบน ก็จะมีลายแกะสลักเป็นสีทองทองเป็นลายไทยๆนะครับ แต่พอเรา symbolization แล้วมันก็จะเหลือแค่เงาดำๆเราดูแค่นี้เราก็ดูออกว่ามันคือ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับ 5อันนี้นะครับเป็นการซิมโบลไลเซชันรูปดอกบัวนะครับเป็นโลโก้ที่เป็นตระกูลดอกบัวนะครับอย่างเช่น มหาวิทยาลัยศรีปทุมธนาคารกรุงเทพ ชุดเครื่องนอนโลตัสนะครับหรือเครือ CP เองก็ใช้รูปดอกบัวนะครับเห็นไหมครับว่าดอกบัวเหมือนกันเนี่ยเราก็สามารถลดทอนรายละเอียดหรือว่าซิมโบลไลเซชันให้มีลักษณะที่แตกต่างกันได้นะครับ หลักการออกแบบภาพสัญลักษณ์ที่ดีข้อสุดท้ายนะครับ ก็คือจะต้องมีคุณค่าความงามแล้วก็เทคนิควิธีที่ดีนะครับนักศึกษาจะต้องไปทบทวนในสัปดาห์ที่แล้วที่เราเคยเรียนเรื่องทฤษฎีสัดส่วนทองใช่ไหมครับ กด 3 ต่อ 2 นะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นโลโก้ Apple ก็มีคนเอาสัดส่วนทองเนี่ยสัดส่วน 3 ต่อ 2 เนี่ยนะครับ มาทาบกับโลโก้ Apple ด้วย เห็นไหมครับว่าเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นการใช้ Golden Spiral นะครับ คือเป็นการเน้นโดยใช้ขดแบบก้นหอยนะครับ ตรงที่ต้องการเน้นก็คือเป็นรอยกัดตรงผลแอปเปิลที่เป็นรอยแหว่งไปพอดีเลยนะครับ นี่แหละคือเป็นคุณค่าทางความงามแล้วก็เทคนิควิธีในการออกแบบโลโก้นะครับ ในการออกแบบภาพสัญลักษณ์นะครับ นักศึกษาก็จะต้องคำนึงด้วยนะครับ ว่าภาพสัญลักษณ์หรือว่าโลโก้ของเราเนี่ย จะถูกนำไปใช้งานในลักษณะใดบ้างนะครับ อย่างเช่นถ้าเป็นโลโก้ของบริษัท ห้างร้านต่างๆ อาจจะต้องมีการทำเอาไปทำเป็นนามบัตรเป็นหัวจดหมาย เป็นหัวกระดาษต่างๆ นะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเราอาจจะลองออกแบบเป็นอย่างเช่น เป็นภาพสีขาวดำหรือเป็นโทนเทาดูนะครับว่าถ้าถ่ายเอกสารออกมาแล้วมันจะยังดูออกไหมนะครับ นอกจากนี้ก็อาจจะต้องมีการถ้าเป็นภาพสีก็อาจจะต้องกำหนดเป็นโค้ดสีรหัสสีที่ชัดเจนนะครับรหัสสี CMYK ว่าใช้ C เท่าไหร่ใช้ M ใช้ Y ใช้ K เท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับ นอกจากนี้นะครับหลายๆ องค์กรนะครับ ก็จะมีการปรับปรุงตราสัญลักษณ์ เพื่อให้มันมีความทันสมัยมากขึ้นนะครับ อย่างสาเหตุของการปรับปรุงตราสัญลักษณ์นะครับ อย่างเช่น1ก็คือเพื่อปรับรูปแบบให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยบางโลโก้เนี่ยอาจจะใช้มานานแล้วนะครับมันดูล้าสมัยมันไม่ร่วมสมัยนะครับ เขาก็อาจจะมีการปรับปรุงใช้สีหรือว่าเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนตัวอักษรให้มันดูทันสมัยมากขึ้นนะครับหรือข้อที่ 2 อาจจะเป็นเพราะว่าโลโก้เก่าเนี่ยมันยากต่อการ จดจำของผู้บริโภคนะครับผู้บริโภคจำไม่ได้ หรือบางทีมันอาจไปซ้ำกับแบรนด์อื่นใช้สีเดียวกันแบบนี้นะครับเราก็ควรที่จะปรับปรุงนะครับต่อมานะครับอาจจะเป็นเพราะว่าโลโก้ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างอยู่แล้วนะครับเราอาจจะลดทอนให้เหลือแค่องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งภายในโลโก้นั้นนะครับซึ่งก็ยังทำให้ลูกค้าเนี่ยจำแบรนด์เราได้อยู่นะครับ ต่อมาก็คือองค์กรหรือแบรนด์นั้นๆมีการรีแบรนด์หรือว่าเปลี่ยนแบรนด์ใหม่นะครับก็ต้องเปลี่ยนโลโก้ไปด้วยเพื่อที่จะให้คนลบภาพเดิมของโลโก้เก่าไปนะครับหรือว่าอันสุดท้ายนะครับ อันนี้อาจารย์เห็นบ่อยเลย ปรับเพราะว่าความเชื่อขององค์กรอย่างเช่น เอาหมอดูมาดู แล้วเขาบอกว่าโลโก้เนี้ยมันมันไม่เข้ากับหลักฮวงจุ้ยมันขัดต่อหลักฮวงจุ้ยดูไม่เป็นสิริมงคลแบบนี้นะครับก็ต้องปรับโลโก้นะครับ และนี่ก็คือเป็น 5 ข้อของสาเหตุในการปรับปรุงตาแสนลักษณ์ที่พบได้ในปัจจุบันนะครับ อย่างเช่นโลโก้ของกาแฟ Starbucks นะครับอย่างโลโก้แรกเลยปี 1971 นั่น โหมีทั้งเป็นตัวเลยนะครับ นั่นคือน่าจะเป็นนางเงือกนะครับ ถ้าอาจารย์จำไม่ผิดเป็นนางเงือก แล้วก็มีข้อความ Starbucks Coffee Tea Spice นะครับเยอะไปหมดเลยต่อมาก็ค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับ อย่างปี 1987 ก็ทำเป็นเปลี่ยนเป็นสีเขียว ข้อความก็เหลือแค่คำว่า Starbucks กับ Coffee นะครับ ปี 1992 นางเงือกนี่ถูกซูมเข้าไปนิดนึงนะครับ มาในยุคปัจจุบันนี่ซูมเข้าไปหนักกว่าเดิมอีกนะครับ โดยโดยการตัดคำว่า Starbucks ออกแล้วก็ตัดคำว่า Coffee ออกไปด้วยนะครับ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนเนี่ยจำได้แล้วว่าถ้าเห็นนางเงือกสีเขียวๆนี้ที่ไหนแสดงว่านี่คือร้าน Starbucks นะครับอันนี้เป็นโลโก้ของการบินไทยครับนักศึกษาลองจินตนาการดู ถ้าตอนนี้การบินไทยยังใช้โลโก้ในยุคแรกเลยนะครับ เป็นรูปของ คนกำลังฟ้อนลำอยู่นะครับแล้วก็มีคำว่าไทย ถ้าโลโก้นี้ติดอยู่ที่เครื่องบินมันอาจจะดูไม่ค่อยสวยนักนะครับ ต่อมาก็เลยมีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยมากขึ้นนะครับอย่างโลโก้ที่เป็นภาษาอังกฤษก็จะใช้ THAI ที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดนะครับก็เห็นชัดเจนดีเนาะเวลามันอยู่บนเครื่องบินนะครับ หรือภาพนี้เป็นโลโก้ของเครือสิง์นะครับเช่นเบียร์สิงหรือว่าน้ำดื่มตราสิง ถ้าดูทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา มันอาจจะดูไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับ แต่จริงๆ แล้วเนี่ย อันนี้เป็นเรื่องของห่วงจุ้ยหรือโหราศาสตร์นะครับ สิ่งที่เปลี่ยนไปคือปลายเท้าหรือว่าอุ้งเล็บของสิงนะครับ เห็นไหมว่าโลโก้ใหม่เนี่ย อุ้งเล็บจะเป็นปลายแบบขยุ่มขยุ่มนะครับเขาก็หมายความว่าเราจะสามารถต่อกรกับแบรนด์อื่นๆ ได้นะครับ อย่างเช่น เบียร์ที่เป็นยี่ห้ออื่นๆ หรือเครื่องดื่มที่เป็นยี่ห้ออื่นๆ นะครับ แต่ถ้าเป็นโลโก้เดิมนี่ไม่สามารถขยุ่มได้เพราะว่าเล็บนี่ชี้ออกนะครับ อันนี้ก็เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ ที่เกิดขึ้นกับโลโก้สิง์นะครับ และทั้งหมดนี้นะครับ ก็เป็นเนื้อหาของบทที่ 3นักศึกษาได้เรียนกับอาจารย์ไปทั้งหมด 2 สัปดาห์นะครับ สัปดาห์ที่แล้วเป็นเรื่องของหลักการออกแบบภาพกราฟิก แล้วก็ศิลปะการออกแบบนะครับส่วนในสัปดาห์นี้ประกอบไปด้วย 3 หัวข้อใหญ่ ๆ ด้วยกัน หัวข้อที่ 1 เป็นเรื่องของหลักการใช้สี ต่อมาเป็นหลักการใช้ตัวอักษร สุดท้ายเป็นหลักการใช้ภาพสัญลักษณ์นะครับอาจารย์ก็หวังว่านักศึกษาจะนำความรู้ที่ได้เรียนกับอาจารย์ไปใช้ในการพัฒนา ระบบอีคอมเมิร์ซสำหรับการเรียนในสัปดาห์ต่อๆไป รวมถึงใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะครับ ในสัปดาห์ที่ 4 นะครับ สัปดาห์หน้านะครับ นักศึกษาก็จะได้พบกับอาจารย์ธีรศักดิ์สังสีนะครับ ซึ่งท่านก็จะมาให้ความรู้ในเชิงเทคนิคเกี่ยวกับภาษา HTML5 ในเรื่องของ Element แล้วก็แท็กพื้นฐานของ HTML5 สำหรับใช้ในการพัฒนาระบบ e-commerce นะครับ ก่อนจากการในวันนี้ นะครับนักศึกษาอย่าลืมไปทำแบบฝึกหัดเก็บคะแนนด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครมีข้อเสนอแนะข้อสงสัยหรือว่าคำถามเกี่ยวกับการเรียนต่างๆนักศึกษาสามารถส่งข้อความโพสต์ข้อความทิ้งไว้ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเข้าไปตอบให้นะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับ สวัสดีครับ